สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนปริตาค่ะ วันนี้นะคะมาพบกับเมนูอาหารไทยง่ายๆ ชื่อว่าผัดชีอิ๊วค่ะ เดี๋ยวก่อนติดตามรับชมนะคะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่ง แล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ไปรับชมกันเลยค่ะ thank you แมวมาทำไร เราจะเอาไปปับเป็นเมนูอาหารของเย็นนี้กัน พริกไหมอร่อยจริงๆค่ะ